ต่อมานะครับในส่วนของรูปแบบรายงานสายกิจศึกษานะครับจะมีด้วยกัน 2 รูปแบบด้วยกันนะครับรูปแบบแรกนะครับก็คือรายงานการปฏิบัติงานนะครับส่วนรูปแบบที่2นะครับเป็นรายงานการปฏิบัติงานและก็งานโครงงานนะครับซึ่งทั้ง 2 รูปแบบนี้นะครับจะมีโครงสร้าง 3 ส่วนใหญ่ๆที่เหมือนกัน ก็คือส่วนหน้า ส่วนเนื้อเรื่องและก็ส่วนท้าย ในส่วนแรกนะครับส่วนหน้านะครับก็จะประกอบด้วยปกหน้านะครับปกว่างนะครับแล้วก็ปกรองนะครับ ซึ่งปกรองกับปกหน้าจะมีลักษณะเหมือนกัน ต่อมาจดหมายนำส่งรายงานต่ออาจารย์นิเทศงาน ต่อมานะครับหนังสืออนุมัตินะครับตรวจสอบความถูกต้องที่ลงนามโดยพนักงานที่ปรึกษาและก็อาจารย์นิเทศ ต่อมานะครับบทคัดย่อกิจกรรมประกาศนะครับสารบัญเรื่อง สารบัญตาราง แล้วก็สารบัญรูปภาพ ส่วนที่2นะครับส่วนเนื้อเรื่องนะครับสำหรับรูปแบบรายงานที่มีเฉพาะงานประจำนะครับจะมีทั้งหมด 4 บทนะครับ แต่ที่มีงานประจำแล้วมีงานโครงงาน ด้วยนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด 9 บทนะครับโดยบทที่1ถึงสเนี่ยจะเหมือนกัน ในรูปแบบรายงานที่เป็นงานโครงงานเนี่ยจะมีบทที่5ถึง9เพิ่มเข้ามาสำหรับบทที่1นะครับจะเป็นบทนำนะครับจะประกอบด้วยชื่อและสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ลักษณะงานนะครับ ผลิตภัณฑ์ ผลิตผลนะครับ หรือว่าการบริการหลักของสถานประกอบการ และก็จะมีรูปแบบของการจัดการองค์กรนะครับ การบริหารงาน และที่สำคัญนะครับ ชื่อตำแหน่งและก็ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายนะครับรวมไปถึงชื่อและก็ตำแหน่งของพนักงานที่ปรึกษานะครับ สุดท้ายในบทนี้นะครับ ก็จะเป็นระยะเวลาในการปฏิบัติงานนะครับ บทที่2นะครับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับ จะต้องประกอบด้วยวัตถุประสงค์ที่นักศึกษา หรือพนักงงานที่ปรึกษาเนี่ยเป็นคนกำหนด รวมไปถึงผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับ จะแยกเป็นด้านๆนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของสถานประกอบการเอง ด้านตัวนักศึกษาแล้วก็ด้านมหาวิทยาลัย และสุดท้ายในบทที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของแผนการปฏิบัติงานนะครับโดยนำงานที่ได้รับมอบหมายนะครับมาวางแผนให้ครอบคลุมกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน บทที่3นะครับรายงานการปฏิบัติงานนะครับเป็นการรายงานผลปฏิบัติงานตามงานที่ได้รับมอบหมาย บทที่4นะครับสรุปผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การสรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาประโยชน์ที่จะได้รับนะครับทั้งทางด้านสถานประกอบการ ตัวนักศึกษาเอง แล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ในบทนี้จะมีเรื่องข้อเสนอแนะนะครับและก็แนวทางในการแก้ไขปัญหา และในส่วนของรูปแบบรายงานที่มีลักษณะงานที่รับมอบหมาย มีทั้งงานประจำแล้วก็งานโครงงานนะครับจะต้องเพิ่มบทที่ 5 ถึงบทที่ 9 เข้าไป บทที่5นะครับจะเป็นชื่อของโครงงานที่ได้รับมอบหมายนะครับจะประกอบด้วยบทนำความสำคัญที่มาและก็ปัญหานะครับเป็นการนำเสนอข้อมูลการวิจัยนะครับเพื่อที่จะให้ผู้อ่านเนี้ยเข้าใจแนวคิดของผู้วิจัย การตรวจสอบเอกสารนะครับหรือว่าการรีวิววรรณกรรมนะครับ เป็นการสรุปงานวิจัยที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับว่ามีผลการวิจัยอย่างไรบ้าง แล้วก็จะมีในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับของโครงงานนะฮะแล้วก็ในส่วนของผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับ รวมถึงขอบเขตของการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ บทที่6นะครับ วัสดุอุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือที่ใช้ในการทำการวิจัยนะครับว่ามีการใช้เครื่องมืออะไรบ้างในการวิจัยในครั้งนี้ บทที่7นะครับวิธีการวิจัยนะครับหรือกระบวนการจัดทำโครงงาน ประกอบด้วยรูปแบบของการศึกษานะครับวิธีการศึกษานะครับ ประชากรแล้วก็การสุ่มตัวอย่างนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย บทที่8นะครับเป็นผลและก็เป็นการวิจารณ์การศึกษา เป็นการแสดงผลการศึกษานะครับตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะครับซึ่งนอกจากจะนำเสนอในรูปแบบของภาษาเขียนแล้ว ยังสามารถใช้กราฟใช้รูปภาพหรือใช้สื่ออื่นประกอบในการนำเสนอข้อมูลตรงนี้ได้ การวิเคราะห์และก็การวิจารณ์การศึกษานะครับจะต้องมีการตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องหรือว่าแตกต่างกับงานวิจัยอื่น ๆอย่างไร พร้อมกับข้อเสนอแนะนะครับและก็แนวทางในการแก้ไขปัญหานะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการที่จะนำข้อมูลไปใช้ต่อในอนาคต บทที่9นะครับสรุปผลการศึกษานะครับจะเป็นการสรุปผลการสายกิจศึกษานะครับสรุปโครงงานที่ได้ทำ สรุปปัญหาและก็อุปสรรคนะครับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับ แล้วก็ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการปฏิบัติงานทั้งสายกิจศึกษาและก็โครงงานที่เราได้ทำ ส่วนสุดท้ายนะครับของรายงานทั้ง 2 รูปแบบเลยนะครับจะเหมือนกันนะครับก็คือส่วนท้ายนะครับจะประกอบด้วยเอกสารอ้างอิงนะครับหรือว่าบรรณานุกรมนะครับรวมไปถึงภาคผนวกด้วย นะครับภาคผนวกก็จะเป็นลักษณะของรายงานการปฏิบัติงานนะครับ หรือว่าตารางการทำงานของเรานั่นเองนะครับ